วัสดีครับ สัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องการปรับแต่งส่วนต่างๆ ของการใช้งานบนเว็บไซต์จุมล่าต่อกันนะครับ จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับ เราได้เรียนเรื่องการปรับแต่งเทมเพลตนะครับ แล้วก็การเพิ่มบทความนะครับอาร์ติเคิลไปแล้วนะครับ ในส่วนนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของการปรับแต่งเมนูนะครับ ว่าจะมีเมนูที่มีอยู่แล้ว หรือว่าเราจะต้องการจะเพิ่มเมนูเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะครับในส่วนของจุมล่านะครับ โดยหัวข้อนะครับก็จะมี 2 ส่วนนะครับก็คืออันแรกก็คือการปรับแต่งเมนูนั่นเองนะครับ กับอันที่ 2 ก็คือการเพิ่มเมนูนะครับ ว่าเราจะเพิ่มเมนูอย่างไรนะครับ ในส่วนของจุมล่านะครับมาดูวิธีทำกันเลยนะครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมทุกครั้งต้อง start service นะครับ ในส่วนของแซมคอนโทรลพาเนลก่อนนะครับ ถ้าไม่ start ก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับ เปิด เว็บไซต์ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับ เว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับ พิมพ์ local host นะครับ virtual m a r นะครับ แล้ว administrator นะครับ ใส่รหัสเข้าไปนะครับ ล็อกอินเข้าไปนะครับ admin นะครับ password ก็ตามที่ตั้งไว้นะครับ กดคลิกเข้าสู่ระบบนะครับ ส่วนนี้นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของเมนูนะครับ เมนูนะ นะครับ ก็จะมีการจัดการเมนูก็คือเพิ่มเมนูใหม่หรือว่าเมนเมนูนะครับ หรือว่าในหน้านี้ก็จะมีเมนูอยู่ตรงนี้เหมือนกันก็คือการจัดการเมนูนะครับ ลองคลิกเข้าไปดูก่อนเมนเมนูนะครับคลิกเข้าไปนะครับ ในเมนเมนูก็คือเมนูหลักนะครับ อยู่ตรงไหนนะครับ มาดูกันก่อนนะครับ ในส่วนของเว็บไซต์นะครับ เมนูหลักก็คือจะมีส่วนของ Shop Home Account นะครับ Order แล้วก็ Cast นะครับ ตรงนี้ก็คือในส่วนของเมนูหลักนั่นเองนะครับ เราจะลองปรับเปลี่ยนดูนะครับ ปรับเปลี่ยนดูนะครับเราจะเปลี่ยนในส่วนของช็อปนะครับช็อปช็อปนะครับ เราเปลี่ยนเป็น จากคำว่าช็อปนะครับ ชื่อเมนูเปลี่ยนภาษาไทยหน่อยแล้วกันนะครับ เป็นคำว่าร้านค้านะครับ ร้านค้า นะครับ เสร็จแล้วเราก็กดบันทึก นะครับ บันทึก นะครับ ลองอกดดู ไซส์นะครับดูไซส์นะครับ ก็จะเห็นว่าจากช็อปก็จะเปลี่ยนเป็นร้านค้าแล้ว นะครับ ร้านค้านะครับ ต่อไปนะครับ ต่อไปเราจะลองเพิ่มอีกสักเมนูหนึ่งนะครับ ไปที่ถ้าเราอยู่หน้านี้แล้วเราก็กดคำว่าสร้าง สร้างใหม่นะครับ สร้างเมนูใหม่ขึ้นมานะครับ เราต้องเลือกชื่อเมนูผมจะให้เป็น ติดต่อนะครับติดต่อมันติดต่อเราหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับ ตามเว็บไซต์นะครับเสร็จแล้วในชนิดของเมนูนะครับ เราก็ต้องมาเลือกนะครับให้ตรงกับประเภทที่มีอยู่นะครับนี่เหมือนเป็นคอมโพเนนต์หรือเป็นโมดูลของมันที่มีมาให้อยู่แล้วนะครับ ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับ แสดงข้อมูลการติดต่อผู้ขายนะครับตรงนี้นะครับเลือกมานะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ส่วนที่อื่น ๆก็ดูนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วมีที่อยู่นะครับ อาจจะพิมพ์ a dsncn d r e s ก็ได้นะครับย่อเป็น contact อะไรก็ว่ากันไปนะครับ เสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับแล้วก็ปิดนะครับ ลองมาดูหน้าหน้า เว็บดูนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับ ก็จะมีเมนูชื่อว่าติดต่อขึ้นมาแล้วนะครับนะครับตรงนี้ก็เราก็สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลของเราได้ให้ลูกค้าสามารถที่จะติดต่อเรานะครับ ส่งข้อความหาเราได้นะครับในส่วนของเมนูนะครับเราลองมาแก้ส่วนของโฮมนะครับโฮมเราก็แก้ได้นะครับก็จะเป็นอะไรนะครับหน้าหลัก หนะหลักนะครับก็บันทึกไปนะครับ Account นะครับก็เป็นบัญชีก็ได้นะครับ จะได้เป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดอีกอันนึงนะครับออเดอร์นะครับออเดอร์ก็คือการสั่งซื้อนั่นเองนะครับ การสั่งซื้อนะครับก็ใส่ลงไปนะครับ คาร์ดก็เป็นตะกร้าตะกร้า สินค้าแล้วกันนะครับตะกร้านะครับ เป็นตะกร้าไปปุ๊บนะครับ เสร็จละนะครับ ตอนนี้มาหน้าของหน้าหลักนะครับ แล้วก็กดรีเฟซดูนะครับ ก็เมนูก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหมดละนะครับ แต่ละเมนูก็สามารถเข้าไปชมได้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นนะครับ เหมือนเราต้องการจะซื้ออะไรยังไงนะครับ ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับ การสั่งซื้อใครสั่งซื้อนะครับ นะครับบัญชีของผู้ใช้นะครับรายละเอียดบัญชีนะครับ ส่วนของหน้าหลักก็เหมือนที่เราใส่ข่าวไปสักครู่นี้นะครับ ก็มีส่วนของร้านค้านะครับ ก็มีสินค้าต่างๆนะครับให้เราสามารถเลือกเลือกซื้อได้นั่นเองนะครับ ส่วนของบทนี้นะครับก็พูดถึงในในส่วนของเมนูนะครับ ซึ่ง ใน ในในการจัดการเมนูเนี่ย นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับ เราก็สามารถที่จะเพิ่มเพิ่มข้อมูลต่าง ๆ ลงไปได้นะครับ เลือกประเภทของเมนูได้นะครับ ซึ่งจากที่เมื่อกี้ลองเพิ่มให้ดูนะครับ ลองเพิ่มสร้างเมนูให้ดูนะครับ เรา จากเมื่อกี้ที่เราเลือกนะครับ เราสร้างติดต่อขึ้นมาใช่ไหมครับ ประเภทชนิดของเมนูเนี่ยก็มีหลายอย่างเลยอย่างเช่นรายการติดต่อทั้งหมดนะครับ มีการเซิร์ชนะครับการค้นหาค้นหาสติตต่างๆ ก็มีนะครับ หรือว่าลิงก์ไปแสดงรายการหมวดหมู่เว็บไซต์ต่างๆนะครับหรือว่าลิงก์ไปเว็บไซต์ภายนอกก็ได้นะครับ ก็แล้วแต่การใช้งานนะครับ แบบฟอร์มการเข้าถึงสมาชิกนะครับ ก็อาจจะมีการสมัครสมาชิกนะครับ มีฟีดคาวมีอะไรต่างๆนะครับ ก็แล้วแต่เราเลยนะครับว่าจะต้องการจะสร้างเมนูอะไรขึ้นมาบ้างนะครับ ในในการใช้งานในส่วนของเวลาเอ่อ จุมล่าเวอร์ชวลมานะครับปิดไปก่อนนะครับ ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมีแถมให้นิดนึงแล้วกันนะครับ ก็คือในส่วนของการอัปเดตนะครับอัปเดตนะครับ จะเห็นมีตัวเลขอยู่นะครับ เป็นเป็นอัปเดตนะครับเราก็สามารถที่จะเมื่อเราติดตั้งไปจากอาทิตย์แรก ๆนู้นจุมล่าเวอร์ชันมาของเราเป็นเวอร์ชันเวอร์ชัน3.0.1 9นะครับนี่เป็น 16 แล้วนะเราก็ติ๊ก แล้วเราก็เลือกอัปเดตก็ได้นะครับ ก็ทำการอัปเดตข้อมูลนะครับให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้เรือที่เราใช้งานนะครับ แต่ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็ไม่สามารถที่จะอัปอัปเดตได้นะครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับกำลังทำการอัปเดตอยู่ อ่ะโอเคครับ ตรงนี้ก็ทำการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งเห็นไหมมีการอัปเดตตั้งหลายอย่างนะครับ อัปเดตเพิ่มขึ้นมานะครับ ก็อินสตอลเรียบร้อยแล้วนะครับ ในบทนี้นะครับ ก็เรื่องของการปรับแต่ง ปรับแต่งเมนูของจุมล่านะครับ ก็มีทั้งการเพิ่มแก้ไขนะครับ หลักๆ จริง ๆ ก็มันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับ ในการที่จะปรับแต่งเมนูต่างๆ นะครับ แล้วก็มีเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการอัปเดตนะครับ ในตัวของเวอร์ชันใหม่นะครับให้เป็นเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาด้วยกันนะครับ วันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ